ว่างก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้ากับมนุษย์ต่างดาว ใครเก่งกว่ากัน ต้องฟังคำอธิบายคำว่ามนุษย์ต่างดาวนะครับ ฟังอธิบายจากจากลุงนะครับ ว่ามันคืออะไรกันแน่ไอ้ที่เขาพูดถึงมนุษย์ต่างดาวต่าง ดาว มันมีคำถามว่าดาวดวงไหนล่ะ ใครจะตอบได้ เออ ดาวดวงไหนล่ะถ้าบอกว่าดาวในระบบสุริยะจักรวาลของเรา ลุงไม่ยอมรับแน่นอน ไม่มีแน่นอน มนุษย์อย่างเรามีแต่โลกใบนี้เท่านั้นเอง ในจักรวาลนนี้ เพียงเท่านี้ ทีนี้ถามมาจักรวาล จักรวาลทั้งหมดในที่เราเห็นเป็นแกลเล็กซี่เนี่ยมันมีกี่จักรวาลครับ พระพุทธเจ้าบอกว่ามีแสนโกดจักรวาล แต่งั้นเอาไว้แค่หนึ่งจักรวาล จักรวาลเราเนี่ยรู้แล้ว ว่ามีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง มีโลก มีดวงจันทร์สามสามสิ่งนี่นะ มันโคผลิตกันอยู่ในเวลานี้ มีอิทธิพลต่อกับมนุษย์มานาเราทุกคนนะครับ ส่วนดาวดวงอื่น ๆ ถามว่ามันมีอิทธิพลไหมกับเรา ผมตอบว่าไม่มีแน่นอน แต่ดาวเสา ดาวมนุษย์อยู่ที่เขาว่า ลุงบอกว่าไม่มีอิทธิพลต่อมนุษย์แน่ๆเออยกเว้นหมอดูเขาจะบอกว่ามีอิทธิพลเรื่องเขาไม่ใช่ของเราเออเกี่ยวอะไรกับลุงใช่ไหมฮะดาวที่มีอิทธิพลก็มีแค่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และก็โลกใบนี้เท่านั้นเองโอเค นะ สรุปก็ความว่าในจักรวาลที่เราอยู่นี้ มีมนุษย์มีมนุษย์อย่างเราเท่านั้นเองอยู่ที่โลกใบนี้ กลับไปเป็นจักรวาลอื่น โครงสร้างเดียวกันเป๊ะเลย เขาก็มีมนุษย์อย่างเรา อยู่ในโครงสร้างจักรวาลของเขาโอเคไหมครับเอาล่ะ ทีนี้มีมนุษย์ต่างดาวทีนี้ในมนุษย์ต่างดาวนะ ถ้ามนุษย์ดาวดวงนู้น ที่จักรวาลนู้นนะครับ เขาเขาสื่อสารมาหาเราได้โอเคไหมเขาก็จะเรียกว่า เขาเห็นมนุษย์ต่างดาว โอเคไหมครับ โอเคไหมครับ มนุษย์เราในโลกใบนี้เหมือนกัน ถ้าสื่อสาร มนุษย์ต่างดาวในจักรวาลอื่นได้ใช่ไหมก็เรียกว่ามนุษย์ต่างดาวเหมือนกัน สรุปแล้วคือ มีแต่มนุษย์ต่างดาวเท่านั้นจะรู้กันและกัน โอเคไหมมีแต่มนุษย์ต่างดาวเท่านั้นจะรู้กันและกัน คำถามมีว่า จะรู้ได้โดยวิธีไหนได้โยมนะนั้นเอามากินข้าวเย็นพร้อมกันเดี๋ยวนี้ได้ไหมไม่มีทาง โอเคไหมเออ ตอบเลยนะครับเขาจะรู้ได้ โดยใช้จิต จิตต้องบริสุทธิ์ ซึ่งมีความเร็ว เร็วกว่าแสงครับผม เท่านั้นนะครับ ไม่รู้นี่ภาษาลุงตอบ ถ้ามันผิดขออนุญาต ขอรับผิดผู้เดียว ถ้ามันถูกเป็นบุญหูของทุกคนทุกท่านที่อยู่หน้าจอนี้ถ้ามันถูกนะ ไม่ผิดไม่ถูกดีที่สุด ผมว่าง่ายที่สุด นั่นอย่ามาเถียงกันเลยมนุษย์ต่างดาว โอเคไหมครับ เออ เอามนุษย์อย่างเราดีกว่า รู้ตัวเราเขาจะตัวเราเห็นตัวเราจะพตัวเราโอ้หจบข่าวเลย เป็นชาติสุดท้ายสมบูรณ์ที่สุด ดีไหมเออทุกวันนี้ ไม่มีหาให้มีอะไรล่ะ ของอยู่ของกินของใช้และ ของเก็บ ตรงนี้ต่างหาก เรื่องปากท้องสุรุดความเป็นอย่างนั้น ไม่มีหาให้มี ไม่พอหาไม่พอ จบพร้อมอะไรขีดเส้นใต้ไว้อพอเผื่อใคร มีเมียเผื่อเมียมีลูกเผื่อลูกพ่อแม่จะไปเผื่อเขาอีกหน่อยก็ได้เผาแล้วพ่อแม่เคยไหมนี่ภาษาลุง พ่อย่าปอ่ย่าตายาย๋ยวเผื่อมีแต่เขาต่างหากจะเผื่อเราหรือไม่เราไม่ต้องไปเผื่อเขาโอเคไหมอีน้อยเขาเขาก็ไปวันเวรของเขาแล้ว เรามีเมียผีนะชดนชวแล้วเผื่อแล้วว่าขีดเส้นให้หมดหมดแล้วแล้วอย่าวุ่นวายนะทีนี้ของกูทีนี้กูจะไปทำอะไรเรื่องกูทีนี้เห็นไหมเวลาตายไปหอไปด้วยก็ได้เชิญถ้าไม่ได้ให้ใครก็ให้ไปจบง่ายไหมครับชีวิตนี้